แล้วนะครับผม แล้วยังไงกิมจิมาสวยงามฮะ แล้วเปลี่ยนเป็นคิวฮะผมคิวเปลี่ยนเป็นวายครับผมช็อตนี้ แล้วเป็นยังไงต่อครับผมว่าโอ้โหต๊อปปกี้หรืออะไรก็ไม่รู้ฮะหมื่นสองเข้ามาครับผมโอ้โหสี่สามพันเก้าครับผม โอ้โหหัวใจเท้าเข้าไปต่อตามได้เอเข้าไปอีกแล้วนะฮะโอ้โหไหลเป็นคิวเข้าไปต่อใหญ่ยาวๆครับผมบอกเลยจังหวะนี้ โอ้โหยังสวยครับผมหมื่นเก้าฮะดอกนี้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 แล้วไหลเป็นอะไรต่อไหมไม่ไหลครับผมอ้าวเป็นคิวมาสวยงามฮะโอ้โหบิมบัมน่าจะเข้ามาสักหน่อย เออกิมจิกับคิวเข้าไปต่อครับผม สวยงามฮะอ่าขยับเบ็ดไปหน่อยหรือเปล่าไม่ขยับดีกว่านะครับผมจุกไปนิดนึงโอ้โหมาฮะเต็มแผงเข้าไปดีครับผม8,900ฮะดอกนี้ตามด้วยเอเข้าไปอีกครับผมสวยๆฮะ โอ้โห ยังสวยครับผมไหลนอกครับผม 9,942ฮะทุนทุนก็หมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปกันต่อฮะอ่าเอมาสวยงามฮะ แล้วตามด้วยอะไรต่อไหมไม่มีนะครับผมแล้วกดซื้อเลยดีกว่านะครับผมจังหวะนี้มาครับผมอ่าสแกตเตอร์5ตัวครับผม 12หมุนไปงามงามฮะ มาดูไม้แรกนะครับผมเป็นอะไรฮะว้าวไปหนึ่งทีนะครับผมโอ้โห ไปกันต่อครับผมอยู่ที่ 9 หมุนนะฮะมาครับผมสวยงามฮะโอ้โห อย่างนั้นก็เก็บคูณไปก่อนแล้วกันนะครับผม แล้วตามด้วยเคเข้าไปต่อนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเข้าไปคูณสามเข้าไปฮะไปฮะอยู่ที่7หมุนครับผม A มาสวยงามฮะแล้วตามด้วยอะไรต่อไหมไม่มีนะครับผมอืเสียดายคิวอะไปกันต่อฮะอยู่7หมุนนะครับผม ไปกันต่อฮะกิมจิมาลงมาครับผมสวยงามฮะคูณ4เข้าไปตามด้วย A เข้าไปอีกนะครับผม แล้วมีอะไรต่อหรือเปล่าได้มาพันเอ็ดนะฮะสวยๆครับผมอมนนี้ แล้วตามด้วยคิว เข้าไปฮะเป็นวายมากิมจิลงมาต่อหรือเปล่าโอ้โหวายมาโอเคถือว่าสวยฮะทำดีครับผม แล้วมีต่อไหมไม่มีฮะเก็บคูณไปคูณแปดไปแล้วนะครับผม แล้วยังไงกิมจิมาสวยงามฮะ แล้วเปลี่ยนเป็นคิวฮะผมคิวเปลี่ยนเป็นวายครับผมช็อตนี้แล้วเป็นยังไงต่อครับผมโอ้โหต๊อกบกีหรืออะไรก็ไม่รู้ฮะหมื่นสองเข้ามาครับผมโอ้โหสี่สามพันเก้าครับผม โอ้โห หัวใจเท้าเข้าไปต่อตามได้เอเข้าไปอีกแล้วนะฮะ โอ้โห ไหลเป็นคิวเข้าไปต่อใหญ่ยาวๆครับผมบอกเลยจังหวะนี้ โอ้โห ยังสวยครับผมหมื่นเก้าฮะดอกนี้ อืมยังสวยฮะ มาครับผมกิมจิมาฮะ แล้วไหลเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมมน่าจะไหลเอหน่อยนะ ไปกันต่อฮะสองไม้สุดท้ายครับผมไม้สุดท้ายของเรานะฮะ เออมาครับผม อืมไม่มานะฮะ